ชวนให้คิดในมุมกว้าง เพราะว่าหัวข้อคือวิธีสู่ความตายอย่างสงบ แล้วก็มีคำว่าในสังคมไทยด้วย คือที่ผ่านมาการตายอย่างสงบเนี่ยมัน เป็นทางเลือกของคนจำนวนน้อย คนซึ่งอาจจะมีโอกาสที่พิเศษ หรือว่ามีความสามารถพิเศษ แต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบสำหรับสังคมไทยเวลานี้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย เส้นทางนี้มันกว้างนะแต่ว่าตอนนี้เส้นทางนี้มันแคบลงเรื่อยๆ เพราะมันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งดูน่าสนใจกว่า เป็นเส้นทางที่ใหญ่นะเป็นเส้นทางที่ให้ความหวังว่า ถ้าไปทางนี้ เนี่ย จะอยู่ได้ยาว และอาจจะรอดตายด้วย แล้วคนก็ไปเส้นทางนี้กัน เส้นทางนี้ก็มีเทคโนโลยีนะ มีโรงพยาบาล มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง รวมทั้งกฎหมาย ทั้งทั้งบุคลากร แล้วก็พบว่าทุกวันนี้คนก็ไปเส้นทางนี้กัน เยอะ แต่ว่าก็ลงเอยด้วย การจบชีวิตแบบทุรนทุรายก็เยอะ คือไป ไปจบชีวิตที่โรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเพราะในเมืองต้องเรียกว่า90%เนี่ย ก็ไปใช้เส้นทางนี้แล้วก็ จบลงด้วยความทุกข์ทรมานเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่ว่าก็เป็นชีวิตที่ยืนยาวแบบ มีลมหายใจยืนยาว แต่ว่าคุณภาพชีวิตอีกเรื่องหนึ่ง แล้วเส้นทางนี้เนี่ย คนไปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะและสิ่งที่เราพบคือว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานให้กับผู้คนมาก แล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันสร้างภาระให้กับทั้งโรงพยาบาลทั้งแพทย์สร้างความทุกข์ให้กับญาตินะ ครอบครัวของผู้ของผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิต และ ซึ่งก็น่าของสาของสายว่า แล้วเมืองไทยเราจะสามารถจะซัพพอร์ตหรือว่าซับซิได์เส้นทางนี้ไปได้นานแค่ไหนเพราะว่า คนไทยก็ เป็นสังคมผู้สูงอายุ นะ ในอีก 10 ปีข้างหน้าเนี่ย เราจะมีคนแก่อายุ 65 ปี 15%ก็เรียกว่าเป็นสังคมสูงอายุเต็มขั้น แล้วก็จะเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบใน 25 ปีข้างหน้า เมื่อคนไทย เมื่ออายุคนอายุ65 ปี มีถึง 20%หรือ 1 ใน5 ของประชากร และคนเหล่านี้เนี่ยนะ ก็จะต้องไปลงเอยที่โรงพยาบาล อาจจะไม่ใช่แค่ระยะสุดท้ายเท่านั้น แต่ว่าในช่วงก่อนที่จะถึงระยะสุดท้ายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าเข้าออกเข้าเข้าออก และพอถึงช่วงหกเดือนสุดท้ายก็คงต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราตึกภาพดูว่าคนประเภทนี้เนี่ย คนที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้มีมากขนาดนี้เนี่ย โรงพยาบาลของเราจะซัพพอร์ตได้อย่างไร ยังไม่ต้องพูดถึงนโยบาย m e เ i c ลครับ ซึ่งก็จะมี ก็จะมีคนต่างชาติมาใช้บริการของคนไทยด้วยนะเตียงที่มันมีอยู่น้อยพยาบาลที่มีอยู่น้อย หมอที่มีอยู่น้อย ก็ต้องไปรับใช้หรือดูแลคนเหล่านี้ ซึ่งไม่รู้จะมีอีกเท่าไหร่นั้นดูแล้วเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ย ถึงแม้มันใหญ่จริงนะ แต่ว่ามันมันก็เริ่มจะลำบาก แล้วก็สิ้นเปลือง แล้วก็สร้างความทุรนทุราย มันจะดูเหมือนกับรถที่มันแน่นขนาดจน เหมือนกับรถติดนะ แล้วก็สร้างความทุกข์กับคนที่อยู่บนบนถนนนะ อาตมาคิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยเลยต้องหันมาหันมาหันมาสร้างทางใหม่หันมาบุกเบิกทางใหม่ทางที่ตอนนี้มันยังแคบอยู่ ก็คือทางที่สู่ความใจสงบนะที่เกิดจากการที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตาย และเมื่อไหนๆจะตายทั้งทีก็ แล้วก็ตายครั้งเดียวด้วย ก็ควรจะตายสงบนะซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยมันตอนนี้มันแค่ เพราะว่าค่านิยมของสังคมเวลานี้ก็คือว่าการมองความตายเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัว หรือว่าถึงกับมองว่าเป็นเรื่องอุจจารอุจจารในความหมายที่ว่าพูดไม่ได้นะคำว่าความตายเป็นคำที่ไม่สุภาพ ต้องใช้คำว่า มรณะใช้คำว่า สิ้นลม ใช้คำว่าเสียจากไป เวลาใครพูดคำว่าความตายนะมันก็เป็นคำที่ไม่อยากฟังแล้วทุกวันนี้ธรรมาก็พูดอยู่หลายครั้งว่าทุกวันนี้คนไทยเราเนี่ยอยู่เหมือนคนลืมตาย คือเราลืมไปว่าเราจะต้องตาย เพราะนั้นเมื่อคิดเช่นนี้เราก็เลยอยู่เหมือนกับคนที่จะไม่มีวันตายก็เลย บริโภคก็เลยเสพก็เลยตักตวงอาตมาเชื่อว่าการที่สังคมไทยมีปัญหาเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันปัญหาการเอาเปรียบเบียดเบียนการส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราต้องตาย และสิ่งที่เราสะสมไปเอาไปไม่ได้สักอย่างแล้วเพราะว่ามัวแต่สะสมตักตวงพอเวลาตาย ก็เลยไม่รู้ว่า ก็เลยไม่ได้เตรียมตัว สุดท้ายก็ตายอย่างทุกทุรนทุรายทรมานอาจารย์เชื่อตรงนี้เนี่ยปัญหาที่ที่ที่น่าจะคุยกันในวันนี้เนี่ยนะ ก็คือว่าทำอย่างไรนะเราถึงจะทำให้ทางเลือกที่จะตายอย่างสงบเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่กว้างและสะดวกขึ้นในสังคมไทย ไม่ใช่ต้องดิ้นรนแสวงหาอย่างสุภาพร สุภาวะนี่เขาดิ้นรนเอง แต่ว่าเขาโชคดีเขามีกัลยาณมิตรก็อาศัยทรัพยากรของโรงพยาบาลของรัฐมาช่วยสปอร์ตเขาเช่น หมอเต็มสั่งพยาบาลพยาบาลกวนอาวสีหรือว่าออกซิเจนจากโรงพยาบาลมออแต่ทำงานมันถึงจะเป็นเส้นทางที่ราบรื่นมากขึ้น มีตัวช่วยมากขึ้นอาตมาช่วยตอนสิ่งที่เส้นทางนี้มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาตมาช่วยต้องมีอย่างน้อยสามอย่าง ปัจจัยสามอย่างสี่อย่าง อันที่หนึ่งคือว่าสถานที่สถานที่ต้องมีมากขึ้น โรงพยาบาล เตียงหรือว่าฮอสปิสหรือว่าบ้านนะจะต้องเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างให้กับการตายสงบมากขึ้น 2. บุคลากรต้องมีความรู้นะไม่ใช่แค่เฉพาะแพทย์และพยาบาลที่ต้องมีความรู้ในการที่จะช่วยผู้ป่วยตายอย่างสงบ ซึ่งอันนี้ก็มีการพูดถึงการแพทย์แบบประคับประคอง แต่ไม่ใช่แพทย์และพยาบาลเท่านั้นญาติเองก็ต้องมีความรู้ที่จะที่จะช่วยดูแลได้ อย่างน้อยการพยาบาลพื้นฐาน และต้องมีบุคลากรอย่างเช่นผู้ให้การช่วยเหลือทางจิตวิญญาณจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นนักบวชจะเป็นคารวะก็ได้เหมือนกับที่เรามีจิตแพทย์เรามีจิตแพทย์ทุกโรงพยาบาล เหมือนกับที่เรามีนักจิตวิทยาทุกโรงพยาบาลเราก็ต้องมีคนที่ทำหน้าที่ให้การดูแลทางจิตวิญญาณ ซึ่งตอนนี้ ในโรงพยาบาลก็ไม่มีอย่างเป็นทางการใช่ไหมนี่เป็นเรื่องบุคลากรความรู้ความรู้ในการที่จะช่วยให้คนเนี่ยจากไปอย่างสงบทั้งในเรื่องการดูแลทางกายและการดูแลทางจิตใจนะซึ่งมันเข้ากับยุคสมัยก็ต้องมีนี่คือสิ่งสี่ประการนี้เป็นตัวช่วยที่จะต้องทำให้มันมีมากขึ้นนะแล้วก็กฎหมายกฎหมายนี่คือตัวที่สี่ก็คือว่า เพราะบางทีกฎหมายมันมันมันส่งเสริมให้คนไปตายที่โรงพยาบาล เช่นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำรณบัตร หรือว่าเรื่องประกันชีวิตนะ หรือประกันภัย ถ้าถ้ามารักษาที่โรงพยาบาลที่บ้านเนี่ย ประกันภัยก็จะไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ตมาคิดว่านี่ถ้าเราสามารถที่จะทำให้ให้สิประการนี้เนี่ยนะ มันมัน มันเจริญงอกงามในสังคมไทยเป็นตัวช่วยเนี่ยก็ช่วยทำให้เส้นทางสู่ความตายสงบเนี่ยในสังคมไทยมันเปิดกว้างขึ้นและตมาคิดว่ามันจะไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะมันจะไม่ได้ช่วยทำให้คนตายอย่างสงบเท่านั้นนะแต่มันจะมีผลต่อคนอื่นด้วย เช่นมันจะทำให้แพทย์เนี่ยระบบสาธารณสุขในเมืองไทยตระหนักถึงความสำคัญของจิตใจ ว่าจิตใจก็สำคัญ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณ เพราะเดี๋ยวซึ่งตรงนี้มันจะมีประโยชน์ต่อคนไข้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นคนไข้ธรรมดาคนไข้หนัก แต่ยังไม่ถึงระยะสุดท้ายก็ได้ การรักษาเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องจิตใจมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่ยังไม่ตายอยู่ไกลจากความตาย คนเหล่านี้ก็จะพลอยได้ประโยชน์จากการแพทย์ที่เห็นความสำคัญของการตายสงบด้วย และตมาช่วยคนที่จะได้ประโยชน์กว้างขวางขึ้นไปอีกก็คือคนที่ยังมีสุขภาพดี ถ้ามีความตระหนักความเข้าใจเรื่องความตายและลึกถึงมรณสติอยู่เสมอ และตระหนักว่าคนเราต้องตายและเมื่อตายควรจะตายสงบตระหนักว่าเราไม่ได้มีไม่ได้นึกแต่เรื่องของการมีชีวิตที่ดี แต่ต้องคิดถึงเรื่องการตายดีด้วย คนที่คิดถึงเรื่องชีวิตที่ดีและการตายดีเนี่ยเขาก็จะไม่มัวแต่หาเงินหาทองไม่มัวแต่หมกมุ่นกับการทำมากินหรือการเสพสุขแต่จะคิดเรื่องการทำความดีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น การเตรียมตัวเพื่อเทียบพร้อมรับความตายอยู่ตลอดเวลาเจริญมรณสติเสมอรวมทั้งรู้จักเรียนรู้เที่การเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางเพราะว่าถ้าตายจะตายดีก็ต้องปล่อยวางให้เป็นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันจะไปทวนกระแสกับสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ในนเรื่องความยึดติดเป็นสังคมที่มุ่งบริโภคนิยมเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งมันก็สร้างปัญหากับให้กับผู้คนให้กับสังคมให้กับสิ่งแวดล้อมมากแม้แต่มาคิดดูเนี่ย วิถีสุขภายสงบเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นเป็นประโยชน์เฉพาะคนที่ใกล้ตาย แต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอีกมากมาย ทั้งคนป่วยที่ยังไม่ไกลยังไม่ใกล้ตาย และคนที่มีสุขภาพดี อันนี้ตอบสั้นๆ นะครับตอนนี้ก็ค่ะนะคะก็